สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์ใจรัตจตุรพัทรพร ยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่ 11 หัวข้อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business and e-commerce ค่ะ เนื้อหาลำดับที่ 2 ของโมดูลที่ 11 คือ e-business หรือ online business technology หรือเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ e-business หมายถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าไปประยุกต์ และเชื่อมต่อในกิจกรรม หรือขั้นตอนของธุรกิจ ตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การตลาด การขาย การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรกับองค์กรรวมถึงงานธุรการต่างๆ ภายในองค์กร ตลอดจนการนำระบบซอฟต์แวร์ สูตร หรือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์โซลูชันมาติดตั้งใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรหรือธุรกิจคู่แข่ง อาทิ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือ business intelligence ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือ just in time manufacturing ระบบการจัดการความรู้ หรือ knowledge management ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือ customer relationship management ระบบการขายอัตโนมัติ หรือ Sales Automation เป็นต้น ซึ่ง e-business มีขอบเขตกว้างขวางกว่า และแตกต่างจาก e-commerce ซึ่งมีขอบเขตเพียงกิจกรรม การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สินค้า บริการ ซื้อขาย และหรือรับชำระเงินออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่า e-commerce เป็นส่วนหนึ่งของ e-business รูปแบบการสร้างรายได้ หรือ revenue model เป็นกรอบแนวทางที่ระบุว่า รายได้ของกิจการมาจากแหล่งใด กิจการต้องนำเสนอคุณค่าใดเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้นั้น ต้องตีราคาคุณค่านั้นอย่างไร ใครจะเป็นผู้ซื้อคุณค่าที่กิจการนำเสนอ ในราคาที่กิจการกำหนดไว้ หากกิจการปราศจากรูปแบบการสร้างรายได้ที่ออกแบบมาอย่างดีแล้ว กิจการจะดำเนินงานไปอย่างไร้ทิศทาง และยากที่จะรักษาธุรกิจไว้ให้ยั่งยืน แต่ถ้าหากกิจการวางแผนรูปแบบการสร้างรายได้ไว้เป็นอย่างดีและชัดเจนแล้ว กิจการจะมองเห็นความต้องการและรายละเอียดประกอบของลูกค้าเป้าหมายของกิจการได้อย่างชัดเจน จนสามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการนั้น รวมถึงวางแผนการผลิต การตลาด การขาย การสนับสนุน และอื่น ๆ ที่ต่อเนื่อง ตามมาได้อย่างสอดคล้องเช่นกัน รวมไปถึงการปรากฏขององค์กรในโลกอินเทอร์เน็ต และการออกแบบเว็บไซต์อีกด้วย รูปแบบการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce revenue models หรือการสร้างรายได้ออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงเฉพาะการผลิตจำหน่าย หรือซื้อมาขายไปเท่านั้น กิจการที่สามารถสร้างสารรค์รูปแบบการสร้างรายได้ที่นำเสนอประโยชน์ หรือคุณค่าที่แปลกใหม่ แตกต่างจากคู่แข่งจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค ให้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเปลี่ยนจากผู้ชมมาเป็นผู้ซื้อออนไลน์ได้ ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ Business to Consumer หรือ B2C หมายถึงการค้าระหว่างผู้ค้าโดยตรงถึงลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค หรือเราเรียกย่อ ๆ ว่าค้าปลีกนะคะ ถัดมาคือ Business to Business หรือ B2B เป็นการค้าระหว่างผู้ค้ากับผู้ค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจเหมือนกัน หรือค้าส่ง Consumer to Consumer C2C การค้าระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค Business to Government หรือ B2G หมายถึงการค้าระหว่างผู้ค้าที่เป็นภาคธุรกิจ กับลูกค้าที่เป็นภาครัฐ และ G2C หรือ Government to Consumer เป็นการบริการของภาครัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปถึงประชาชนค่ะ รูปแบบยอดนิยมของการสร้างรายได้จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ Sales Revenue Model เป็นเว็บไซต์ที่มีรายได้มาจากการจำหน่ายสินค้าบริการถึงลูกค้าโดยตรง Transaction Free Revenue Model หมายถึงเว็บไซต์ที่มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการของผู้ใช้เว็บไซต์ อาทิ เว็บไซต์ที่ออกแบบสำหรับเป็นตลาด หรือร้านค้าย่อย พร้อมบริการพื้นฐานสำเร็จรูปต่างๆ เช่น ระบบนำเสนอสินค้า ระบบการชำระเงิน ระบบการจัดส่งสินค้า เป็นต้นสำหรับอำนวยความสะดวกให้กิจการขนาดเล็ก หรือผู้บริโภค ที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ จะสามารถมาใช้บริการสำเร็จรูปดังกล่าว และจ่ายค่าบริการให้กับเว็บไซต์นั้น นอกจากนี้ยังมี Affiliate Revenue Model เป็นเว็บไซต์ที่อาจมีหรือไม่มีสินค้าบริการของตัวเองก็ได้ แต่ว่าสร้างรายได้จากการใช้พื้นที่ในเว็บไซต์ของตนนำเสนอขาย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการอื่น เมื่อมีผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือบริการนั้น เว็บไซต์ก็จะส่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของตัวจริงของสินค้าหรือบริการ แล้วก็ได้รับค่าในหน้าหรือค่าตอบแทนการขายกลับคืนมา subscription revenue model เป็นเว็บไซต์ที่มีสินค้าหรือบริการ แต่สร้างรายได้มาจากการเปิดรับสมาชิก ลูกค้าจ่ายค่าสมาชิกเพื่อใช้สินค้าหรือบริการของเว็บไซต์ หรือ Advertising Revenue Model เป็นเว็บไซต์ที่เปิดพื้นที่ให้วางแบนเนอร์โฆษณา หรือข้อเสนอขายของสินค้าบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากสินค้าหรือบริการของตนเอง และได้รับค่าโฆษณาจากบริษัทตัวกลางการตลาด หรือบริษัทเจ้าของสินค้าที่นำแบนเนอร์มาวางไว้ในเว็บไซต์เป็นต้น